วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากนะฮะที่ได้มาเยี่ยมชมโรงรถของเบิ้มอเมริกันต้องบอกว่าจริง ๆ แล้วเบิ้มทำรถออกมาหลายคันหน้าเบิ้มถูกไหมเยอะเยอะแล้วก็บอกว่าจริงๆคันที่โด่งดังมีที่เสียงที่สุดก็คือคันที่ขับเข้ามาเมื่อกี้นี่ฮะใช่ใช่ดัสสัน 620 กระบะดัสสันช้างเหยียบ ยืดหลังคาขึ้นมาเป็นแบบแนวแบบรถแบบการ์ตูนอาราเล่ใช่ใช่ครับ Mm-hmm.